สำหรับประโยค字面意思就是是像兔子一样磨碎椰子แปลว่า คำแปลตามตัวอักษรก็คือ กระต่าย ขูดมะพร้าวคำว่าจิแปลว่าตามตัวอักษร คำว่า意思แปลว่าความหมาย คำว่า就แปลว่าก็ คำว่า是แปลว่าคือคำว่า像แปลว่าเหมือน คำว่า兔子แปลว่ากระต่าย คำว่า一样แปลว่าเช่นเดียวกับ คำว่ามวยแปลว่ากำลังขูดคำว่ายี่子แปลว่ามะพร้าว